ล่ะออกหัวร้อยครั้งมันละยนร้อยครั้งอ่ะ เออวันนี้มาสาระนิดหนึ่งนะครับผมเฮ้ยเติมเลยครับผมหนูจะเป็นหนูทอยสองท่องนั่นเองโอ้โหไม่กล้าเว้ยโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดี คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผม วันนี้อยู่กับผมหนุ่มนาเกลือนะผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมฟอร์จูนเมาส์ในค่าย PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับเพิ่มโอเค เป็นยังไง มาอีกแล้ว ช่วงนี้ฟอร์จูนออกกับฟอร์จูนเมาส์พวกเกมสามใบจ่ายอย่างนี้จ่ายดีมากผมแตกดีมาก ช่วงสิ้นเดือนนี่โอ้โห ไม่อยากจะพูด แตกแล้วแตกอีกนะผมมาเรามาที่ทุน 300 บาทแล้วเวลาที่เล่นเป็นเวลา1ทุ่ม15นาทีนะจ๊ะ วันนี้จะได้เท่าไหร่ ฟอร์จูนอ่าจะมีคลิปฟอร์จูนออกนะผมอ่าเกมสล็อตวัวทองนั่นเอง ใครที่ยังไม่รับชม อย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะผมอ่าหรือถ้ายังไม่ลงก็รอกันสักครู่โหโคตรเดือดบอกเลยโคตรเดือด แบบคิดยังไงไม่รู้ว่าผมเบ็ดวัดใจนะมี 200 กด 200 all in เรียบร้อยบึ้มเดียวมาเป็นหมื่นนะผม โอเคตอนนี้เราเริ่มที่เบสิบาทก่อนเลยละกันนะครับผมไอ้โดดไหมโดดไหมอไหมเดิมไม่ต้องใส่นะทำไมตัวมันเล็กลงนะ ผม เมื่อยหลังมันพักหลังเฉย โอเค ออโต้ครับผมสิบรอบจัดไปเบสิบวันนี้ขอส่งสองพันก็พอแล้วนะผม ชีวิตติดการเสพ ไม่ได้เสพเสพยาเสพนะเสพพนันเอ้าเิเปิดมาถึงก็เปิดหัวด้วยดีนะครับผม ชีวิตติดปั่นนะผมปั่นสล็อตอ่ะอืมจริงๆ การเล่นสล็อตเนี่ยควรเล่นเอาเขาเรียกว่าอะไร เอาเงินไปใช้กินใช้เล่นปกตินะผมไม่ควร ใช้เป็นอาชีพหลักซะมากกว่านะครับ ผมไม่ควรเอาเงินมาทุ่มอะไรอย่างนี้ นะ ก็บอกเป็นแนวทางเฉยนะผมบางคนแบบไปเจอเขาเรียกว่าอะไร จอโฆษณาหลอกลวงแบบชีวิตผมดีได้ เพราะอย่างงู้นอย่างนี้นะผมว่าพอการพนันเล่นพนันแล้วผมไม่ต้องไปทำงาน ไม่มีจริงหรอกครับไม่มีใครเคยร่ำรวยจากการพนนันหรอกนะครับ ผมโอเคก็พูดให้มีสาระนิดนึงนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังติดอยู่นะ ผมเล่นได้แต่ไม่ควรเล่นเยอะนะผมอ่าเป็นไงวันนี้มีสาระ เออ เวลาเล่นนะผมเวลาเราหมดอย่าไปเติม เชื่อผม เวลาหมดแล้วอย่าเติมอีกนะผมเพราะว่าถ้า คุณเล่นแล้วอ่ะมันยังไม่แตกให้ถ้าคุณไปเล่นสามอีกรอบมันก็ไม่แตกให้หรอกครับผมเคยเป็นช่วงหนึ่งนะแบบ หมดเติมใหม่หมดเติมใหม่นะผมจริงๆก็ไม่ได้ช่วยนะผม แบบอีกนิดนึงก็จะได้แล้ว ไม่ใช่นะผมถ้าเกมมันจะไม่ให้เรามันก็ไม่ให้นะเพราะมันเป็นระบบ AI ถ้ามันจะให้เดี๋ยวมันให้เองนะครับผมอ่าวันนี้เป็นสาระนิดนึงนะครับผมผมไปเห็นแบบเพื่อนๆถูกหลอกโดดไหมโดดแล้วโดนแล้วโดนแล้ว ผมเห็นเพื่อนๆถูกหลอกกันมาเยอะนะผมว่าแบบ เออ เล่นไปโดนพวกนู่นนี่เออเติมไปโดนพวกอะไรอะพวกเฮียพวกเสียพวกอะไรอย่างงี้ หลอกแดกนะผม สูตรเสิร์ชมันไม่มีหรอกครับผม แต่สูตรสล็อตผมผมเคยใช้ที่เอ้าเติมเลยครับผมแลวสูตรสล็อตเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือมากกว่าสูตรบาคาร่านะผมอ่ะ เวลาถามว่าเวลาผมจะเล่นเกมไหนเลือกเกมอะไรยังไงผมจะไปดูที่สูตรสล็อตของผมนะผมส่วนใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวขอสักอ่าห้าสิบไลค์แล้วกันแล้วผมจะมาแจกนะครับ ผมอ่าจะมาแจกสูตรสล็อตเป็นสูตรที่ผมใช้นะ ผมใช้จริงๆเวลาผมเล่นเกมไหนเนี่ยผมจะเข้าไปดูก่อนว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกมากกว่านะผม อันนี้แล้วแต่คนจะเชื่อนะผมเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ เอาแบบก็แล้วแต่นะผมไม่ได้บังคับนะ ถ้าเกมมันจ่ายมันก็จ่ายให้นะครับ สูตรสล็อตจริงถามว่ามีเคยมีแบบ ไปดูแล้วเล่นไม่แตกไหมมันก็มีนะผมมันไม่ได้มีแบบเหมือนคุณโยนหัวก้อยอ่ะมันจะออกร้อยครั้งเมื่อไรออกหัวร้อยครั้งเมื่อไรโยนร้อยครั้งอ่ะเออวันนี้มาสาระนิดหนึ่งนะครับ ผมเฮ้ยเติมเลยครับเติมหนูถ้าเป็นหนูทองสองท่องนนเองไม่กล้าเว้นซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ of Super Mega วิโอ้ยเรียบร้อยครับผมเลิก เลิกครับผมเลิก ไม่ต่อแล้ว หาตังค์ไปกินชาบูเฉยๆ โอเคขอจบที่ 2,700 เลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผม และเริ่มกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะจ๊ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ